คุณผู้ชมพาไปดูความหวานอีกหนึ่งคู่แล้วกัน คู่นี้นเดเน์ยายาอยากรู้ไหมว่าภาพคู่ภาพแรกของเขาเนี่ย ของปีนี้เป็นอะไรไหน ขอส่องหน่อยจิจ้าคุณผู้ชมแค่ะ้พยโอ้ไม่ใช่อะไรยาย่านี่เขาก็ไปนะคะไปดินเนอร์กัน นี่เป็นภาพแรกภาพนี้ชอบชุดยายามากจริงใช่ เปิดสไลด์มาอู้ทำไมเซ็กซี่จังเลยนะคะ เออเปิดสักการะมาณเดชก็โชว์ความหวานเลยนะจ๊ะ ไม่มีบรรยะบรรยังเลย ส่งภาพคู่นี้มาค่ะ ให้เราได้อิจฉากัน แม้หวานเชียว ก็ตามธรรมเนียมแหละก็ไปด้กันทั้งที ก็ต้องแชร์ภาพมาด้วยกันแบบนี้ให้แฟนคลับเขาแบบว่ากรี๊ดการ์กันนิดนึงสวัสดีงามอุ้ยสวัสดีงามดิฉันอ่านตามนะคือสวัสดีงามไม่ได้มองวิว แต่ยากคนมีความรักเนี่ยเขาก็จะพูดจาแบบน่ารักน่ารักแบบนี้เออเขาถ่ายจังเลยอ่ะทำไมอ่ะ ตึกชัดมากแต่หน้าเบลอแต่ในใจณเดชเขาพูดบอกว่าเธอคือคนที่ใช่ขนาดนั้นเลยเหรอ เขามองหน้ากันอ่ะเธอรูปอาจจะเบอร์แต่ความรักที่มีให้เธอชัดเจนเขาก็บอกไปกันนะส่วนยาย่าเขาก็โพสต์ไว้เหมือนกันนะคะแต่เป็นภาพเดี่ยวที่พี่ณเดชนะเขาถ่ายให้นี่แหละ คุณผู้ชมเดี๋ยวดูนะ แค่หมุนตัวไปหมุนตัวมาแหมบอกเลย สวยแล้วอะงงมากออแล้วผมก็เบาๆหน้าก็เบา ๆ ถ้านึกถึงเราช็อตเผลอแล้วก็ไม่ได้เลย อย่าดีกว่าอย่าคิดออนะคะส่วนเสียงแซวจากเพื่อนๆก็ตามมาเหมือนกันนะออแม่แก้วเองก็ยังมาคอมเมนต์ รูปหัวใจแบบนี้ให้เลยคือปกติ ่อยเห็นน้องเนย่าในลุคที่แบบว่าดูเซ็กซี่เนาะแต่จริงๆเนี่ยน้องไม่ได้ทำอะไรเลยนะ คุณผู้ชมนะคือแค่ยืนหมุนตัวหมุนอะไรเฉยๆ เองแค่นั้นแต่ว่าอินเนอร์ แล้วก็ความสวยที่มีมันแบบ ไม่เขาอยู่กับคนที่เขารักไงเธอเอนึกถึงเวลาเธอไปอยู่กับแฟนสองคนแล้วถ่ายรูปปะล่ะคือรูปไม่มีอะไรเลยคุณผู้ชมง่ายๆ แต่ว่าอินเนอร์ ข้างในมันสื่อสารพยายามนึกอยู่ว่าเวลาอยู่กับแฟนสองคนนี้ทำยังไงคือไม่มีแฟนไงนึกไม่ค่อยออกคุณตาโอ้เดี๋ยววล่ละละ่ลงวันเนี้ยจริง